วายอะมาถึงจุดนี้คือโดนดูถูกเยอะแล้วที่แบบแต่ถ้ามันสูงอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันก็จริงนะถ้าสูงอย่างเดียวได้แค่ใต้เป็นอย่างเดียวเราก็แข่งอยู่ครับแล้วเขาถึงว่าแต่คนเอ้ยทำอะไรไม่เอาปล่อยบปล่อยไปอย่าใต้เป็นก็พอปล่อยยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เราใต้เป็นได้อย่างเดียว เราสูงแล้วเราสูงสุดแทบแบบในวงการบาสเลยไงเขาก็เราเราติดเราได้แค่สูงตอนแรกคิดอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คิดว่าจะได้แบบเป็น5ตัวจริงเลย เหมือนมันคล้ายๆกับคำดูถูกคนอื่นนะครับ แต่นี่เราก็แบบเหมือนเราดูถูกตัวเองแบบเฮ้ยเราแค่สูงเขาก็เอาไปกันแค่แหละผมก็อัพตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็ต้องหาตัวแรกให้ได้ก็ต้องซ้อมหนักกว่าอื่นนะสมมตินัดบ่ายสามเนี่ยคนอื่นเขาจะมาประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยเราก็มาก่อนอาจจะครึ่งชั่วโมงมาบ่ายโมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงบ่ายก็มา ความกังวล เขาเรียกว่าโลกเหรอครับเจอฝรั่งโดดก็สูงตัวก็ใหญ่ชุดก็แม่นแบบมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเรายังมีความป่วยใจเรายังแบบ ไม่ข้ามผ่านจุดนั้นไม่ได้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบกดดันตัวเองมากเกินไปตอนนั้นเริ่มเล่น TBL ปีแรกครับเล่นทีมไทยเชิงสนามตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกแบบกลัวโค้ดด่าด้วยความกดดันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลย จากที่แบบ เล่นทีมหนึ่งเราเป็นอีกอย่างมาเล่นทีมหนึ่งฟอร์มแบบตกตกแบบสุดๆเลยครับแบบต้องขอโค้ชขออะไรแบบขอพักพักไปเลยแบบไม่จับบาสไม่แตะไม่คิดถึงมันเลยพักมปประมาณสองอาทิตย์เลยคคือแบบไม่แตะบาสไม่ดูไม่อะไรตัดขาดแย่มากคือแบบแค่มองห่วงเนี้ยยังไงก็รู้ว่า ยังไงก็ยิงไม่ลงแบบจะเวิร์กจะอะไรก็ทำไม่ได้มันแบบโอ้โหยิ่งเรายิงไปยิ่งไม่ลงเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราแบบ ใจเราหดหู่มากกว่าเดิมไปเยอะเลยคืออะไรก็ได้ให้มันรีแลกซ์ที่สุดที่แบบไม่ต้องคิดถึงบ้านเลยในฝนกลับมาก็ดีกว่าเดิม ตอนนั้นกลับมาก็ได้ขึ้นมาเล่นที่นี่ความกดดันมันก็เลย ลดไป เมื่อก่อนก่อนที่จะดังบ่อยครับก็คือมันจะมีความกลัวเฮ้ย ต้องดังให้ได้แบบทุกเกมเลยต้องคิดในใจว่าแมตช์นี้ต้องดังให้ได้ก็ต้องดังให้ได้แต่กว่าจะมาถึงนี่ก็ต้องมีแบบเอ้ยจะดังให้ได้แต่ก็แบบเม่ยเลบ้างอะไรอย่างงี้ยไม่ลงบ้างจนมีโค้ชมาบอกครับดังไปเลยไม่ลงไม่เป็นไรดีกว่าไปซิงเกิลโลแล้วมันไม่ลงติดมือมาเอะมันก็คิดเลยหัวว่าต้องดังทุกเกมดังดังดังอย่างเงี้ย สำหรับผมนะครับมันก็เหมือนควบคู่กันไปครับพี่แบบด้วยเงินก็โอเคก็ไม่ได้มากไม่น้อย พออยู่ได้แล้วก็มีความสุขกับมันเลยมีทั้งเรียนทั้งบาสแล้วก็มีความสุขด้วยก็โอเคแล้วเราอะตั้งเป้าหมายไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้มันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วครับว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าไร่้